30 ครั้งกับไม่นึ่งบาทเนาะคะ่ะโอเค เดี๋ยวหนูนะจะเล่นไปฮอดสิ้นเดือนเนาะสำหรับสูตรนี่เป็นสูตรของอีปันเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่อยากติดตามกะติดตามได้เนาะค่ะ กับช่องปันปันสล็อตโอ้โหก่อนทองมาไม่บาท เนี่ยมันมักเข่ายังเสียบ่ค่อยโอเคบันไดกับตอนที่ว่าเขาเล่นไม่บาทแล้วมันมักเข่าก้อนท้อง เออล้างเทียมมันกะ เข่าเสือเต้นเนาะค่ะ ทั้งที่เขาตั้งใจที่จะเก็บไว้เนาะแต่ว่าเขากะคนว่าอย่างอ่ะคอนโทรลมันไม่ได้อ่ะเออ ค่อยๆเล่นไป เก็บไว้ค่ะ หากสมมติว่าเสือมันเต้น ในช่วงที่เขาเก็บไม่บาดที่ให้เขาเก็บไปเนาะโอ้โห ก่อนท้องเข่าอีกอะเบิ้งว่ะสภาพ 20 บาทเนาะค่ะ โอเค เออ สวย สวย โอเคค่ะ ไป ขออนุญาตปรับใหม่แล้วค่ะ เป็น 20 บาทเนาะแล้วก็ใส่ออโต้10ข้างเนาะค่ะ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 เออเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซุ้มือเนาะค่ะ มีแบบเครดิตฟรีให้เล่นเนาะสำหรับผู้ใดที่เป็นสายฟรีหรือบ่มีทุนกะเขามาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะ โอ้โหบ่เขาอย่าว่า เออ โอ้โหมาไห้ก้อนก้อนยกน้ำสิบอกว่าก้อนท้องอีกแล้วเออยกม้าเนาะค่ะ สวยสวยโอ้โหสองแถวแล้วมาดันละมาอีกอันเดียว คอยอันเดียวโอ้โหบ่เขาให้ ขาให้เนาะค่ะเสียดายอยู่นะ ได้มาสี่ร้อยบาทเนาะค่ะไปเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเก็บไม่บาทไม่เนาะค่ะ ปรับไม่เลย มา ออโต้ค่ะเอ้ยสามซิปเนาะค่ะ เกือบละสวย โอเค ไว้มา ขอไว้หลายๆ โอเค สวย ไว้อีก มาไว้อีกนะโอ้โหอีกอย่างวะเนี่ย โอ้โห เข่าไม่บาด สภาพ โอ้กูว่าคุณสิแท้เออบ่เข่าดีแล้ว เก็บไม่ค่ะ 30 ไม่วินเนี่ย มันเป็นยังไงคือ โอ้โหก้อนท้องเขาอีก โอเคค่ะ เควายมาวายมาอีกจังหวะที่มันควนเข่าแต่มันว่าเข่าอ่ะ มันเป็นยังไงวะยาเออไอจังหวะที่มันบ่ควนเข่านี่มันเข่านะจังก้อนท้องจังแบบเสือเต้นเนี่ยกับเสียมันว่าเข่าตอนเดียวไส้ไม่บาดอ่ะเออเดี๋ยวจะกลับไปเล่นแบบไตไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าต้องเบิ่งก่อนจักสิ้นเดือนก็ได้หรอะ สวย ขอไว้จักสามตีโตม้าเทียเดียวเลยมา ไปค่ะยี่สิบบาท วนที่มองเก้านี่แหละว่าไปใส่เทียเออหน่อยนึงไว้มา โอ้โห โอ้โหบ่เข่าอ่ะเดี๋ยวซี่ลอยค่ะ ไปติดไม่ มาเข่าเลย เออ เออ เออ เออ สภาพสวยเออหมาแน่โอ้โห ได้สอง มีโอกาสเข่าไหลอยู่ด้วยค่ะสองโอกาสเข่าไหลกว่า ก้อน ยกก้อนท้อง เออ โอกาสเข่าไหลก็ยกกับท้อง มา ดิ มาดิ สวยงามโอ้โหมาแล้วค่ะ เต็มช่องพันหกค่ะ เฮ็ดเคโคตรเอา เฮ้ย นี่แหละค่ะ ขอดีของเกมเสือขอแค่เต็มช่องไข่คูณสิบแน่นอน โอกาสเข่าหลายก็เกมงัวเนาะค่ะคูณสิบของเกมเสือพันหกค่ะ ไปเก็บไม่บาดไหมเนาะเออเขายังมีโอกาส เรื่อยๆ คุณก็เอาสิพอใจ าบาทโอเค ขอไว้หลาย ๆ ก็เพราะว่าไม่บาทนี่พวกคออย่างเลยว่าต้องแตกว่าต้องอย่างก็ได้ เอาไว้มาแบบติดต่อกัน3ามสี่รอบเบื่งว่ะมันเป็นอย่างกขาไม่บาทว่าสูฮะมันเป็นยังไงเฮอเออเอาไปเอาให้มันเต็มโอ้โหสภาพเสือเต้นเข่าไม่บาดรัว ๆ เก็บไม่กระสูเซ็งตะหมองเขาต้องเก็บไม่นี่แหละโอ้ยังดอกโอเคว่าเป็นยัง เก็บก็เก็บวะ ยกมาอีกหาเทียดีมาย่าเข่าเด้อสองหนึ่งโอเค โอ้โห ได้สองโตศูนย์โอเค ไปค่ะ ตอนนี้พันแปดไปเลยเออหกสิบบาทเนาะเอาโตสิบข้างเนาะค่ะ ตอนแรกอะช่างใจยุ่ว่าจะสี่สิบหรือหกสิบดี แต่ว่ามันใกล้เคียงกับสองพันก็เอาไปเลยนะคะพันเออพันแปดใส่หกสิบบาท น้าวแต่งนอก สวยงาม คุณสิค่ะ มาแบบ งง ๆ โอเคอะไรมาเนี่ยพันแปดเนาะค่ะ สวยสามพันแล้ว ไปค่ะ ขยับไม่ต่อเลยเป็นร้อยนึงเนาะค่ะ โอเค เอาโตสิบข้างค่ะ จนกว่าเสือจะเต้น มาดิโอ้โหก่อนท้อง โอเคค่ะก่อนท้องเข่า20 บาท โอ้โหวายแบบสิหกร้อยโอเคสี่พันเก้าไปค่ะ ขยับไม่เป็นสองร้อยเนาะค่ะ ออโต้สิบครั้งคือเก้าเอมามา สวย เออได้สมค่ะ ได้สมเนาะรอบนี้ เออลันลับมาสวย โอ้โห เต็มช่องเลย มาให้ยูอ่ะ มาให้ยูนะค่ะโอเคไหลไปไหลไปเท่าไหร่บ้าหกพันนะค่ะ มาหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท ไปค่ะ ไม่บาทหนึ่งโอเคสามสิบข้างค่ะขอแบบจังๆ ได้ไหมโอ้โหเข่าไม่บาทอีกแล้ว อีหยังวะเนี่ยหากเลนไม่ปกตินี่ น่าจะได้แล้วนะโอ้โหแต่ว่าไม่ค่อยแตกว่ะไม่บาดมันไม่ค่อยของหุ้นสิไผ่บ้างละสังเกตเออเนี่ยต้องมาเก็บไม่เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอโอ้สภาพคิ้วมองต้องมาเก็บไม่นี่แหละสวยก่อนท้องเขาไม่บาดอีกแล้ว ก้อนท้องมะเขาไม่บาดเนาะค่ะบ่เข้าใจคือกัน อืม โอ้โหเออสวยวายมา โอ้โห อีกแล้วเหรอ โอ้ เออ เอา เอาไว้ว่าหนูนะเซาเลนเล็กก็แล้วกัน ข้านเก็บไม่บาดไม่หรอไหมแทนที่เขาสิได้ไปเล่นไม่ปกติ สรุปแล้วเขาต้องมาวนเก็บไม่บาดเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเสือมันเต้นอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูนักอ่ะขอบอกเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวกับขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนกน้ำแน่นเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อีอพีเป็นกลุ่มเทเลแกรมมีเครดิตฟรีให้เลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวที่ไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตนลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ